โอเคค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขทุกคนก่อนนะคะเมื่อนี้ก็ยุ่กับหนูนนในช่องหลักปันสล็อตกับเกม อ่า Treasure a t t a c กันคือเก่าเนาะสำหรับเมื่อนี้เอาทุนมา208 บาทเนาะค่ะไปเดี๋ยวเริ่มเลยก็แล้วกัน โอเค ปรับไปไปที่ 10 บาทก่อนนะคะทุน 200 ของเขาเออ เป็นอีกเกมนึงเนาะค่ะที่หนูนาค่อนข้างที่จะมักเพราะว่าคอมโบมันเนี่ยดีจะจัดเลยเออโอ้โห216บาทชี้เต็มแถว มาแบบงงๆ เปิดมาก็เอาเลยโอเคมาคุ้นคุ้นซีแล้ว สวยงามไปค่ะ คุ้นหาแล้วเย็ดเคเปิดมาก็เอาเลยนะคะเย็ดเคของจริงว่ะบวกมารอบนี้280บาทนะคะมาเดี๋ยวดูนะขออนุญาตบอกเวลาที่ไส้เหรียญสำหรับเกมนี้ไปก่อนเนาะหนูนะเหรียญตอน3ทุ่มแล้วค่ะเอออากาศแม่งก็เริ่มเย็นแล้ว เออหกบาทหาสิบตังค์โอเคเราเขียวมา เออช่วงนี้ก็ พยายามติดตามพวกพยากรณ์อากาศไว้แน่ก็ดีเนาะค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศแบบ เริ่มเย็นแล้วอะ่ะเย็นแบบ ยุดดีๆกับเย็นอะ่ะจากที่ตอนเศร้าแบบห้อนๆอ่ะ เออ ตกคำาม้านี่แบบ เริ่มแบบหัวคำาม้าปุ๊บอ่า เริ่มหนาวเริ่มเย็นกะ ดูแลรักษาสุขภาพเจ้าของนั่นแน่เนาะค่ะ เออ48บาทยับป้อยเหแบบบอสบาย จังแบบมาดูแลที่หลังอย่างสิเนาะเออ บดีต่อสุขภาพเนาะค่ะแบบสั้น โอเค เออสิบมา อุ้ยหนาม่วงหนาม่วงหนาม่วงโอ้โหบ่เขาเสียดายแยกเขาว่ะ ไปค่ะสิบไม่ โอเคสำหรับเกมนี้หนูนะคิดว่าคาดหวังกับมันได้นะ กับพวก เอ่อฟรีสปิน เออโอ้โหไว้หลอกยางใหญ่สวยงามจัดๆโอ้โหสามร้อยหกสิบแปดบาทเยเท่สิบมาค่ะหนาชมพูโอ้โหบ่เขาให้บ่มาให้เนาะค่ะ สียดายนะ4 2 0บาทค่ะ โอเค เออคิงมา ว้าว โอเคคิงมาอีก โอ้โหล้มโคนแหงเลย เฮ้ยสเก็ตสเก็ตโอ้ยเขาอีหดีว่ะเยเก้เอา สุดยอด 10 รอบแล้วค่ะสำหรับฟีสปิน เกมสาวทำซีโตหาหาโตจะได้ที่สองรอบเนาะ ยังมีโอกาสได้ลุ้นฟรีในฟรีอีกนะเกมนี้สวยเอ็ดมา เฮ้ยเฮ้ย ดอกว่าดอกว่าสีสวย โอ้โห เก้าร้อยสามที่หกบาทเเ่เอาเรื่องจะจัดแล้วค่ะ ตอนนี้เขาสะสมอยู่ที่หนึ่งพันบาทแล้ว โอเค สำหรับ เอ่อ คอมโบในรอบนี้เนาะเท่าไหร่วะไหลไปไหลไป รุ่นอ่าเก้าร้อยกันที่สองบาท แต่ไปก่อนนะนี่แปดบาทเนาะค่ะ โอเค อากาศเย็นเราแบบตีนเย็นละต้องไปหาทูเท่ามาใส่ละวันนี้เอออย่าปล่อยให้แบบ ออเป็นหวัดเป็นอย่างเนาะเออ อันนี้เป็นห่วงนี่หรือเนาะค่ะ โอเคภาพมาดิ โอ้โห ดอกเขียวพวกเขาอ้ยแยกมาสวยๆแยกมาสวยๆขอเอ็ดเอ็ดมาสวยๆดอกเขียวน้ำค่ะโอ้โหสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทจังไหนอีกได้แยกต่อค่ะ ขอสิบล็อกแรกโอ้โหสิบล็อกแรกบอมาหากสิบหากสิบล็อกแรกมาหรือว่าเป็นดอกฟ้ามานี่แบบเบิ่มๆเลยนะ อุ้ยของจริง ว้าว โอเค โอ้โหเสียงล้มแบบโคตรดังอะ่ะเออ เสียงล้มโคตรดังเลยเนาะคะ่ะ นี่นั่งเล่นไปเราแบบ โอ้โห ล้ม ล้มแบบแห้งเบิดมือเลยอะ่ะบอแมนแค่พึ่งมาแห้งเนาะ ล้มแบบแห้งเบิดมือเลย เออครับผู้ใดแบบซักผ่าดีแบบแห้งเร็วแน่นอน แต่ว่าม่นสิ อากาศม่อก็ชื้นๆอะ่ะ อาจจะไม่ได้แห้งร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะ โอเคมาดิ เราสุดท้ายโอ้โหบ่ค่อยบ่ค่อยเข่าเป็นไดว่าสามสามไม้สุดท้ายนี่สังเกตมาหลายมือแล้วบ่ค่อยเข่าสามไม้สุดท้ายเนาะสามพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทเนาะค่ะ โอเค เดี๋ยวขยับไม่ต่อเลยก็แล้วกัน เดี๋ยวมันเบิดออโต้นี่ก่อนเนาะ เอาเอาเอาเอาเอาเอาเอามาแม่ มาแม่ มาแม่ โอ้โหสวยงาม มาให้เราค่ะเอ็ดเคสองรอบติดติดเลย สองรอบติดติดเลยเนาะค่ะโอ้ยเริ่มต้นที่คูณสอง มาแล้วค่ะคูณสี่ของเขาโอเคบวกคูณไปทีละสองค่ะผมว่าเขาเสียดายแมมอะคิงมาค่ะ สวยๆขอซิปซิปโอ้โหซิปว่าเขาซิปว่าเขาล็อกสามโอเค อยากมาล็อกแรกกับพ่อใจแล้ว สวยงามจัดๆขอดอกเขียว ดอกเขียวกับไม้อีหลีขอเอ็ดล็อกแรก เอ็ดล็อกแรกกับไม้อีหลีโอ้โหหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทว้าว เฮ้ยมือนี่วัดจานศักดิ์สิทธิ์ว่ะเย็ดเค้ขอตัวไหนได้ตัวนั่นว่ะ เฮ้ย โดนโดนเนาะแบบขอตัวนี้แล้วมันตกลงมา แบบจังที่เขาขอไอ้เหลี่ยเออโดนโดนเป็นเทียนึงส่วนมากนี่ ขอตัวไหนก็ตัวนั่นบ่มาสภาพ โอ้โหดอกเขียวบ่มา สวยน่ะชมพู พาะซิปซิปไม้อีหลี โอ้โห ไว้สองช่องแบบที่ไหลๆต่อไปค่ะ774บาท มาอีก โอ้โหบอมาโอ้เสียดายอ่ะเออเสียดายเนาะค่ะ สภาพนี้น่าจะแบบ น่าจะเข่าให้อ่ะแต่ว่ามันบ่เข่าเนาะค่ะ โอเค อะไรวะไหลไปไหลไปไหลไป ขอแบบเบิ่มเบิ่มโอ้โหหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาท เอ้ย เลขสวยนะหนึ่งหกหกหก แยกมาค่ะขอคิง โอ้โห ดอกเขียวมาเจไดที่ล็อกสองพวกเขาเนาะสามพันหกร้อยเก้าสิบสองบาทเนาะค่ะ มาดิ มาดิ เออ แยกเขาอุ้ย สวยทั้งแยกทั้งคิงเด็กเคเอ้ย หนาแดงมายี่สิบสามบาท แยก โอเคได้คิงค่ะ ขอแยกล็อกสาม แยกไม้อีกสวยๆเอ็นสิบสองบาทโอ้โหได้หน่อยนะวะเออแปดบาทโอ้ย สแกนมาสามตัว โอเค เอาส้ำนี้ก็แล้วกันนะคะ7,984 บาทเนาะบอลเหนตอนแล้วถือว่าประสบความสำเร็จ เพราะว่ามันคอมโบเขาดีจจัดเลยเขาตั้งใจแบบเลนนี้มันแบบเล่นเขาว่าเบิร์คอมโบ เอาง่ายๆมา เดี๋ยวว่าจะจากกันไปกับขอฝากไว้น้ำแน่นะคะกับช่องรักพันสลอนนะคะชื่นชอบถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่นะคะแล้วก็อย่าลืมเข่ากลุ่มเทเลแกรมน้ำนะคะเขามาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขาได้เสมอเลยเนาะ โอเคเดี๋ยวเรื่องใดเมื่อนี้หนูนะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ พอกันในคลิปหน้าเนาะสำหรับเมื่อนี้สวัสดีค่ะ